เทคนิคการพิมพ์รายงาน โดยใช้ Microsoft Word 1. หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิมพ์ การใช้แบบอักษรในการพิมพ์รายงาน รายงานที่มีเนื้อหาภาษาไทย ให้ใช้ตัวอักษรแบบ th สารบัญ psk ข้อความทั่วไปใช้อักษรขนาด 16พอยต์บทที่และชื่อบท ใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์และหัวข้อที่อยู่กลางหน้ากระดาษ เช่นคำนำสารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บรรณานุกรม ภาคผนวก ให้ใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์เช่นเดียวกัน ส่วนหัวข้อใหญ่ และหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด16พอยต์รายงาน ที่มีเนื้อหาภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวอักษรแบบ th สารบัญ new ข้อความทั่วไปใช้ตัวอักษรขนาด 16 point บทที่และชื่อบท ใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด 18 point และหัวข้อที่อยู่กลางหน้ากระดาษ เช่น contents list of table list of figure appendix ใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด18พอยต์เช่นเดียวกัน ส่วนหัวข้อใหญ่และหัวข้อรอง ใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด16พอยต์ตัวเลข ใช้ตัวเลขอารบิกทั้งฉบับ กระดาษที่ใช้พิมพ์ อัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร ใช้กระดาษคุณภาพดีสีขาว มือนกันทุกแผ่น ขนาดมาตรฐาน A4 ชนิด 70 กรัมขึ้นไป ใช้พิมพ์เพียงหน้าเดียว รายงานฉบับสมบูรณ์ ต้องมีความประณีตในเรื่องวัสดุที่ใช้พิมพ์ การพิมพ์ การขึ้นต้นประโยคใหม่ จะต้องไม่มีรอยขูด ลบ ขีดค่า ไม่มีการพิมพ์ตก หรือการพิมพ์เพิ่มใด ๆ 2 การเว้นว่างขอบกระดาษ การเว้นว่างขอบกระดาษทั้ง 4 ด้านในแต่ละหน้า ด้านบน 4 เซนติเมตร ด้านล่าง 2.5เซนติเมตรด้านซ้าย 4 เซนติเมตร และ ด้านขวา 2.5 เซนติเมตร 3. การเว้นระยะพิมพ์ การเว้นระยะการพิมพ์มี 2 ลักษณะดังนี้ ระยะห่างระหว่างบรรทัด บทที่ถึงชื่อบท ไม่เว้นบรรทัด ชื่อบทถึงย่อหน้าแรก เว้นหนึ่งบรรทัด ขึ้นหัวข้อใหญ่ เว้นหนึ่งบรรทัด ย่อหน้า เว้นระยะ 7 ตัวอักษร ระยะห่างระหว่างคำและข้อความต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ให้เป็นไปตามแบบของราชบัณฑิตยสถาน 4. เลขกำกับหน้าและการลำดับหน้า เลขกำกับหน้า ให้พิมพ์ไว้ที่ขวามือ ตอนบน ห่างจากขอบบน2เซนติเมตรห่างจากริมขวากระดาษ 2.5 เซนติเมตรในกรณีที่จำเป็นต้องพิมพ์ในแนวขวางของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์เลขกำกับหน้าไว้ใน ส่วนหน้าให้ใส่เลขหน้าไว้ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนท้าย ให้ใช้เลขอารบิก โดยเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่หน้าแรกของบทที่ 1 เป็นต้นไป สำหรับหน้าแรกของแต่ละบทไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า 5. การใช้เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายวรรคตอนที่มีการใช้มากกำหนดให้พิมพ์ดังนี้ เครื่องหมายไม้ยมก ให้พิมพ์โดยเว้นระยะหลัง 1 ระยะตัวอักษร เครื่องหมายเท่ากับ ให้พิมพ์โดยเว้นหน้าและหลัง 1 ระยะตัวอักษร เครื่องหมายทวิภาคให้พิมพ์โดยเว้นระยะหลัง 1 ระยะตัวอักษร เครื่องหมายมหักภาค ให้พิมพ์โดยเว้นระยะหลัง 1 ระยะตัวอักษร เครื่องหมายยติพัง ให้พิมพ์โดยไม่เว้นระยะหน้าหลังและใช้ขีดสั้น เครื่องหมายจุลภาคให้พิมพ์ โดยเว้นระยะหลังหนึ่งระยะตัวอักษร เครื่องหมายทับให้พิมพ์โดยไม่เว้นระยะหน้าหลังหก การใช้ตัวเลขในข้อความบรรยาย เมื่อต้องการแสดงจำนวนในข้อความ โดยใช้เลขหลักเดียว อาจสะกดออกมาเป็นตัวหนังสือ ส่วนเลขสองหลักขึ้นไปให้ใช้ตัวเลข ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิษของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นๆ ตัวเลขบอกช่วงจำนวน ต้องใช้เต็มทั้งจำนวนหน้าและจำนวนหลังเช่น พศ 2516 ถึง2517 หน้า 18ถึง28 7. การสะกดคำ การสะกดคำมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ การสะกดคำภาษาไทย ให้ใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับปัจจุบันเป็นเกณฑ์ ส่วนการสะกดคำภาษาต่างประเทศ ให้ใช้พจนานุกรม ฉบับมาตรฐานของภาษานั้นๆ ชื่อผู้แต่ง ที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 8. การพิมพ์ปกนอก ชื่อรายงาน จัดข้อความไว้กลางหน้า ห่างจากขอบล่างของตรามหาวิทยาลัย 1.5 เซนติเมตร หากข้อความยาวให้จัดข้อความเป็น 2 หรือ3บรรทัด ลักษณะหน้าจั่วหัวกลับ การตัดคำต้องเหมาะสม ชื่อ และชื่อสกุลของผู้ทำรายงาน อยู่ตอนกลางของปก ให้ใช้คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย นาง นางสาว ถ้ามียศ ฐานันดรศักดิ์สมณศักดิ์ ให้ลงเป็นคำเต็ม ตอนล่างเป็นข้อความเกี่ยวกับการเสนอรายงาน สันรายงาน มีชื่อผู้ทำรายงาน ชื่อเรื่อง และปีที่ทำรายงาน ชื่อผู้ทำรายงานห่างจากส่วนบนของขอบสันปก 1.5เซนติเมตรชื่อเรื่องห่างจากชื่อสกุลของผู้ทำรายงาน 3 ตัวอักษร พิมพ์จนถึงระยะที่วัดจากขอบบนสุด ของสันลงมาไม่เกิน 8 นิ้ว ถ้าชื่อเรื่องยาวกว่าเขตที่กำหนด ให้พิมพ์ต่อบรรทัดที่2โดยเริ่มพิมพ์ตรงกับชื่อเรื่องในบรรทัดแรก ถ้าชื่อเรื่อง ไม่สามารถจบลงในบรรทัดที่ 2 ได้ ให้ตัดคำให้เหมาะสม แล้วใส่จุด 3 จุดต่อท้ายชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องใช้ตัวอักษรหนาดำขนาด 16 ถึง 18พอยต์ 9. ใบรองปก เป็นกระดาษขาว ชนิดเดียวกับกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงาน โดยรองทั้งปกหน้าและปกหลัง ด้านละหนึ่งแผ่น ไม่ต้องพิมพ์ข้อความใด ๆ 10. หน้าปกใน ใช้ข้อความและขนาดตัวอักษรเหมือนปกนอกทุกประการ และไม่ต้องพิมพ์ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 11. คำนำ พิมพ์คำว่าคำนำ ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบน 4 เซนติเมตร ด้วยตัวอักษรหนา ดำ ขนาด18พอยต์เว้น 1 บรรทัด พิมพ์ข้อความย่อหน้าแรก การเขียนสรรพนามแทนตัวผู้ทำรายงาน ให้ใช้คำว่า ผู้รายงาน พิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้ทำรายงาน ห่างจากบรรทัดสุดท้าย 2 บรรทัด เยื้องไปทางขวาของข้อความ 12. สารบัญ พิมพ์คำว่าสารบัญหรือ Content กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน4เซนติเมตร ด้วยตัวอักษร หนาดำขนาด 18พอยต์เว้น 1บรรทัด จึงพิมพ์คำว่าหน้า หรือ Page ด้วยตัวอักษรขนาด 16พอยต์แสดงรายการแบ่งส่วนต่าง ๆ และเนื้อเรื่องออกเป็นบท โดยระบุเลขที่บทและชื่อบท พร้อมหมายเลขหน้า ตามที่ปรากฏในรายงานและส่วนอื่น ๆ ระหว่างบทให้เว้นหนึ่งบรรทัด 13. สารบัญตาราง พิมพ์คำว่าสารบัญตาราง หรือ list of table ด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด 18พอยต์ไว้กลางหน้ากระดาษ ห่างจากขอบบน 4 เซนติเมตร เว้นหนึ่งบรรทัด จึงพิมพ์คำว่าตาราง หรือ Table และหน้า หรือ Page ด้วยตัวอักษรขนาด 16 point ไวยการบัญชีตาราง ระบุหมายเลข ลำดับตาราง ชื่อตาราง หรือคำอธิบายตารางและหมายเลขหน้า ตามที่ปรากฏในรายงาน 14. สารบัญภาพ พิมพ์คำว่า ารบัญภาพ หรือ list of figure ด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด 18พอยต์ไว้กลางหน้ากระดาษห่างจากขอบบน 4 เซนติเมตร เว้นหนึ่งบรรทัดจึงพิมพ์คำว่า ภาพ หรือ figure และหน้า หรือ page ด้วยตัวอักษรขนาด 16พอยต์รายการบัญชีภาพประกอบ โดยระบุหมายเลขลำดับภาพ ชื่อภาพ หรือคำอธิบายภาพ และหมายเลขหน้า ตามที่ปรากฏในรายงาน 15. การพิมพ์บท การแบ่งบทให้แบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทบทชัดเจน ส่วนจะพิมพ์กี่บทนั้น ให้เป็นไปตามเนื้อหาของรายงาน การขึ้นบทใหม่ต้องขึ้นหน้าใหม่เสมอ โดยพิมพ์คำว่าบทที่ไว้ตรงกลาง ตอนบนสุด ่างจากขอบบน 4 เซนติเมตร ชื่อบท ให้พิมพ์ไว้ตรงกลาง โดยพิมพ์ในบรรทัดถัดมา ชื่อบทที่ยาวเกิน 1บรรทัด ให้แบ่งเป็น 2 หรือ 3บรรทัดตามความเหมาะสม โดยพิมพ์เรียงลงมาเป็นลักษณะหน้าจั่ว บทที่และชื่อบท ใช้อักษรหนาดำขนาด 18 พอยต์การพิมพ์ควรเว้น 1บรรทัด แล้วจึงเขียนความนำของบทนั้น ๆ เพื่อเป็นการกล่าวนำเนื้อหา ยกเว้นบทที่ 1 ไม่ต้องเขียนกล่าวนำ 16. หัวข้อในบท หัวข้อใหญ่พิมพ์ชิดริมกระดาษด้านซ้าย ห่างจากบรรทัดบนหนึ่งบรรทัด ด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด 16 พอยต์ถ้าขึ้นที่หัวข้อใหม่และมีที่ว่าง สำหรับพิมพ์ข้อความต่อได้ไม่เกิน1บรรทัด ให้ขึ้นหัวข้อใหม่ในหน้าถัดไป หัวข้อรอง พิมพ์ในระดับย่อหน้า เว้นระยะย่อหน้าเข้าไป 1ย่อหน้าด้วยตัวอักษรหนาดำขนาด 16พอยต์ให้ใช้ตัวเลขกำกับหัวข้อรอง เช่น 1 2 3 ตามลำดับ หัวข้อย่อย พิมพ์ในระดับตรงกับชื่อหัวข้อรองทุกหัวข้อ ด้วยตัวอักษรขนาด 16พอยต์ ใช้ตัวเลขกำกับหัวข้อย่อย เช่น 1.1 1.2 1.3 1.3.1 แต่ไม่ควรใช้ตัวเลขมากกว่า 4 ตัว ถ้าตัวเลขเกิน 4 ตัว ให้ใช้ตัวอักษรกำกับสลับกับตัวเลข 17ตาราง ตารางที่นำเสนอในรายงาน อาจเป็นตารางที่ผู้รายงานจัดทำขึ้น หรือคัดลอกจากที่อื่น แต่ต้องมีการขออนุญาตและอ้างอิง ก่อนนำเสนอตาราง ต้องมีข้อความสู่ตาราง เช่น ดังปรากฏในตารางที่ 1.1 พิมพ์คำว่าตาราง หรือ table ชิดขอบซ้ายสุด เว้น1ระยะตัวอักษร ต่อด้วยหมายเลขตาราง โดยให้ลำดับหมายเลขตารางในแต่ละบทใหม่เสมอ เช่น บทที่ 1 เริ่มจาก ตาราง 1.1 บทที่ 2 เริ่มจาก ตาราง 2.1 หลังตัวเลข เว้น 2 ระยะตัวอักษร จึงพิมพ์ชื่อตาราง หากชื่อตาราง ยาวเกินกว่า1บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดที่ 2 ตรงกับคำแรกของชื่อตาราง และชื่อตาราง ควรอยู่หน้าเดียวกับตาราง ตารางที่คัดลอก ดัดแปลง หรือปรับปรุงมาจากแหล่งอื่น ให้ระบุแหล่งที่มา 18. ภาพ ภาพ หมายถึง รูปถ่าย ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพลายเส้น ภาพพิมพ์ แผนที่ แผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติที่ผู้รายงานนำเสนอเพื่อประกอบเนื้อเรื่องในรายงาน ภาพต้องประกอบด้วยคำว่า ภาพลำดับหมายเลขภาพ ชื่อภาพ ตัวภาพ และที่มาของภาพ ในกรณีที่คัดลอกจากที่อื่น พิมพ์คำว่า ภาพ ใต้ภาพ เว้นหนึ่งระยะตัวอักษร ต่อด้วยหมายเลขภาพ โดยให้เริ่มลำดับหมายเลขภาพในแต่ละบทใหม่เสมอ เช่น บทที่ 1 เริ่มจากภาพ 1.1 บทที่ 2 เริ่มจากภาพ 2.1 หลังตัวเลขเว้น 2 ระยะตัวอักษรจึงพิมพ์ชื่อภาพ หากชื่อภาพยาวเกินกว่า 1บรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดที่ 2 ตรงกับคำแรกของชื่อภาพ ภาพประกอบ อาจเป็นภาพ หรือรูปที่ผู้รายงานจัดทำขึ้นเอง หรือนำมาจากแหล่งอื่น ถ้าเป็นภาพที่นำมาจากแหล่งอื่น ให้ระบุแหล่งที่มา กรณีที่เป็นภาพที่สร้างขึ้นเอง ให้อธิบายไว้ในเนื้อหา โดยไม่ต้องระบุแหล่งที่มา